ประตูสู่พุทธภูมิ ส่วนมากพวกเราที่มาอินเดีย หลักใหญ่ใจความก็มุ่งมาเพื่อทำบุญในเมืองพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้น จะมีนักเรียนนักศึกษา มากันบ้างก็ไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นสายที่มาเล่าเรียน ทางศาสนาและปรัชญา ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะตั้งอกตั้งใจมาที่นี่ ก็เห็นจะเป็นทางเลือกประเทศสุดท้ายเท่านั้น นอกจากว่าผู้ใฝ่หาวัตถุดิบที่เป็นอะไรแบบสุดๆไปขีดไปเขียนเล่าเรื่องพิสดารให้พวกฟัง ก็ไม่น่าจะพลาดจากการมาเมืองนี้เลย การทำบุญทำกุศล ไม่ว่าจะทำที่ไหน บุญที่เราทำไว้ดีแล้วนั้น ก็ยังคงเป็นของเราวันยังค่ำยิ่งเรามาบุญสถานที่มีคนที่พอใจในการขอ เราก็ต้องสร้างความชอบใจในการให้ จึงจะสนุกไม้สนุกมือยิ่งขึ้น ยิ่งมีขอทานห้อมร้อมมากเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนว่า เราออกจะเป็นคนมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้น เพราะความหวังของเขาอยู่ที่กระเป๋าของท่าน จะล้วงเศษสตางค์ให้ขอทาน หรือจะทำเป็นเผลอให้เขาล้วงเอาเองก็ตามใจ ขอทานจะไม่มีเลย ถ้าไม่มีคนให้ทาน มีขอทาน จึงมีเราที่เขาเรียกว่าคนใจบุญ ในอินเดียก็เหมือนกับทั่วทั่วโลก คือจะมีทั้งคนรวย คนจน คนดำ คนขาว บ่าว นาย ตามสูตรสากลที่โลกสร้างไว้ ดูแล้วไม่น่าเป็นทุกข์ร้อนตรงไหน หากอยู่ด้วยการพึ่งพา ซึ่งกันและกันเข้าทำนองที่ว่า เป็นเศรษฐีเมื่อให้ เป็นไพร่เมื่อขอ แล้วท่านอยากเป็นอะไรล่ะ จงลิขิตให้เป็นเช่นนั้นตามใจชอบ การเดินทางจากปัตนะไปนาลันทา ทางรถยนต์เพียง 95 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ทุกวันนี้ดีขึ้นมากกว่าก่อนๆ เยอะ ระหว่างทางมีร้านกระำใจ วงเล็บ ชาล้อนสไตล์อินเดีย พอที่จะขอเข้าห้องน้ำได้บ้าง ถ้ามีวิทยากร วงเล็บไกด์ชี้แนะนำเกร็ดสาระของภารตะวิทยา หยิบมาป้อนให้เป็นคำคำปรุงรสตีสีผสมกลิ่นธรรมบทเข้าไปหน่อย ก็เป็นวิธีย่นระยะทางได้เหมือนกัน นครเวสาลี เวสาลี เมืองหลวงของอาณาจักรวัชีเป็นหนึ่งใน 16แคว้นของชมพูทวีป เรียกกันหลายชื่อว่า ไวสาลี ไพสาลีก็ได้ เวสาลีในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งอีกแห่งหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมเวสาลีครั้งแรกในพรรษาห้า เมื่อเวสาลีประสบทุพพิกภัยและชาตกะภัย วงเล็บภัยที่เกิดจากความอดอยากหิวโหย ร้ายแรง ปัจจุบันเหลือไว้เป็นซากโบราณสถานที่ตำบล บาสาแห่งจังหวัดเวสาลีห่างจากฮัชิปู 35 กิโลเมตร พระพุทธโคสาจารย์เล่าไว้ในปรมัตโชติกาว่า ครั้งหนึ่ง อัครมเหสีของพระเจ้า กรุงพาราณสี คลอดบุตรเป็นก้อนเนื้อ เกรงจะไม่เป็นที่พอพระทัยของพระราชา จึงเอาก้อนเนื้อนั้น ใส่พระอบประทับตราราชการ แล้วเอาไปลอยแม่น้ำคงคาลือสีตนหนึ่งเก็บพระอบได้ และนำไปรักษาไว้ที่บรรณศาลา ต่อมาพระอบแตกเป็นสองก้อน ก้อนหนึ่งเป็นหญิง ก้อนหนึ่งเป็นชาย ผิวพรรณใสราวแก้วมณี เหมือนนิชวี คือไม่มีหนัง พระลือศีเลี้ยงเด็กจนใหญ่โตด้วยอาหารจากบินดาบาดพวกคนเลี้ยงวัว เห็นจึงขอไปเลี้ยง พระฤาษีก็มอบให้ พร้อมทั้งพยากรณ์ว่า เด็กทั้งสองจะมีคุณธรรม โตขึ้น จงให้แต่งงานกันและขอที่ดินพระเจ้าพาลาณสีตั้งเป็นเมืองขึ้น แล้วสถาปนาเด็กเป็นกษัตริย์ และครองเมืองนั้น และจักมีชื่อว่าวัชี ในการต่อมาได้เป็นจริงตามคำพระฤาษีทุกประการ อุคเทพบุตร ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณกูตาคารสาลา อุคหะคฤหบดี ชาวกรุงเวสาลี เข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่า ข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักว่าผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้รับของที่พอใจ ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถวายข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาด พร้อมด้วยขาธนิยะโภชนิยะรสเลิศผ้ายางดีที่ทำในแคว้นกาสี เตียงที่ทำด้วยไม้จันเป็นต้น เป็นของที่ข้าพระองค์พอใจทุกสิ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงโปรดอนุเคราะห์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระบรมศาสดาทรงรับแล้วอนุโมทนา อุคะคฤหบดี ดำรงอยู่ในโสดาปติผล ด้วยการเฝ้าพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกต่อมา ได้กระทำให้แจ้ง ซึ่งมรรคสาม พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า อุคะคฤหบดี เป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งปวง ผู้ถวายทายธรรมที่ตนชอบใจ จากนั้นไม่นานอุคะคฤหบดีได้สิ้นชีพไปปฏิสนธิแล้วในหมู่เทพ ชื่อมโนมยะ ต่อมา ในสมัยที่พระพุทธองค์ เสด็จไปประทับที่พระเชตวัน ปฐมยามล่วงไปแล้ว อุคะเทพบุตรมีวันณะงาม เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิ่งที่ข้าพระองค์ประสงค์นั้นสำเร็จแล้ว พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสพระคถาว่า ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใด ให้ของที่เลิศ ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้น จะบังเกิดณที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศดังนี้ เวสาลีประสบภัย ในครั้งนั้น กรุงเวสาลีเกิดฝนแรง ข้าวกล้าตายกันมาก เพราะถูกแดดแผดเผา คนยากคนจนอดตาย ว่ากันว่า ศพเกลื่อนกราดทั่วพระนคร อมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามาในพระนคร ผู้คนตายเพิ่มขึ้น เพราะความปฏิกูลนั้น โรคระบาดก็เกิดแก่สัตว์ทั้งหลาย ชาวเวสาลีถูกภัยสามประการคือ ทุพพิกภัย อมนุษภัย และพยาธิภัย เบียดเบียน เหล่าเจ้าริศวี ประชุมกันและกล่าวว่า ได้ยินมาว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวงสัตว์ ทรงมีอานุภาพมาก หากพระองค์เสด็จมาโปรด ภัยทุกอย่างก็จะสงบระงับไป จึงทรงเจ้าริชวี นามว่ามหาลิ ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารโปรดปราน และอัมาตผู้หนึ่ง เดินทางไปขอร้องพระเจ้าพิมพิสาร ให้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปกรุง เวสาลีพระบรมศาสดา ทรงพิจารณาว่า หากได้ตรัสรัตนสูตรในกรุงเวสาลี นอกจากความเดือดร้อนจากสงบลง มหาชนชาววัชชี เมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วจกได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก จึงรับคำกราบทูลเชิญของพวกเจ้าลิชวี เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่า พระพุทธองค์ทรงรับคำเชิญแล้ว ได้ตระเตรียมหนทางที่เสด็จให้ราบเรียบ ทรงตามเสด็จส่งพระพุทธองค์ พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูป ไปทางแม่น้ำคงคา พระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ ยกธงชัยและสเสวตฉัตรสองชั้น เพื่อต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดทางใช้เวลาเดินห้าวัน จักถึงกรุงเวสาลีเหล่าเจ้าริชวีออกมารับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงยังแม่น้ำ